แนะนำอุปกรณ์ สำหรับโครงงานเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ มีอุปกรณ์หลักที่ต้องเตรียมดังนี้ 1. บอร์ด Arduino Uno R3 2. บอร์ดทดลอง 3. ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N5551 ชนิด NPN ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตปิดเปิดปั๊มน้ำ 4. รีสิสเตอร์ขนาด 20 โอห์ม 5. ปั๊มน้ำไฟฟ้า สำหรับรดน้ำต้นไม้ ในโครงงานนี้จะใช้ปั๊มน้ำขนาด 5 โวลต์ โดยมีวิธีการใช้งานคือ จุ่มลงไปในน้ำ ปั๊มน้ำขนาดเล็กนี้มีกำลังไม่มากนัก จึงควรจัดวางให้เหมาะสม ไม่สูงหรือต่ำกว่าระดับที่จะรดน้ำจนเกินไป ซอย Moisture Sensor เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน เป็นอุปกรณ์หลักที่จะคอยตรวจจับค่าความชื้นในดินดสายไฟสำหรับต่อวงจรแบบปลายตัวเมียและตัวผู้ 8. สายไฟสำหรับต่อวงจรแบบปลายตัวผู้และตัวผู้ 9. สายยางต่อปั๊มน้ำรถน้ำ 10. ต้นไม้พร้อมกระถางทดลอง